เราอยากปลูกผักที่ปลอดภัย แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงให้กับผู้บริโภคได้ทาน เราจึงแสวงหาผักหลายชนิดมาก ๆ จนมาลงที่ผักเคล ชรนะครับ นายสมันนิสยันครับโนวิเทอร์ฟาร์มคือฟาร์มผักใจกลางเมืองครับ เราก็จะปลูกแบบอินโดวริเทอร์ฟาร์มเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้กับผักครับฟาร์มโนวิเทอร์ของเรานะครับ เน้นปลูกผักเคลเป็นหลัก แล้วก็จะเน้นผักที่มีคุณภาพสูง เราจะปลูกผักที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า เราจึงปลูกในระบบอินโดวริเทอร์ฟาร์มครับไม่ต้องห่วงเรื่องสารกำจัดวัชพืชเลยการันตีโดยมาตรฐาน GAP ครับ ประโยชน์การปลูกในน้ำก็คือเราสามารถควบคุมได้หลายอย่างเลยครับ ว่าอยากให้ผักที่อายุเท่านี้โตมันต้องอยู่ในความเข้มข้นของสารอาหารที่เท่าไหร่ถ้าจะเก็บเกี่ยวให้ปลอดภัยโดยไม่มีสารตกค้าง เราจะต้องอยู่ที่ความเข้มข้นแบบไหน ซึ่งในดินอาจจะทำได้ยากกว่าในน้ำเยอะครับแล้วน้ำเราก็ใช้น้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO มาด้วยเราก็จะปลอดภัยและสะอาดกว่าน้ำประปาแน่นอน เคลค่ะ มีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าผักชนิดอื่น มีแคลเซียมสูงกว่านมวัว 3 เท่าค่ะ แล้วก็มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงเกือบ 2 เท่า มีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดค่ะ ก็เลยได้ยกย่องเป็น the queen of green ค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ทานวีแกนค่ะ เพราะว่าเป็นโปรตีนทางเลือกสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะ ผักเคลของเรานะคะมีรสชาติที่ไม่ขมค่ะ แล้วก็กรอบไม่เหม็นเขียวค่ะ สามารถนำไปปรุงสุกเป็นอาหารนานาชนิดได้เลยค่ะ สามารถทำเคลมาฟฟินหรือว่าสปาเกตตี้เคลซุปริโซเคลหรือว่าสมูทตี้เคลอะโวคาโดได้ค่ะ ทางฟาร์มเราจะมีช่อง YouTube ค่ะ n o v i t e r Life สอนวิธีการทำอาหารที่ทำมาจากเคลค่ะ แล้วการตัดผักของเรานะครับเราตัดผักสดทุกวันครับตามออเดอร์ เราจะไม่มีการตัดผัก เพื่อมาวางไว้บนเชลแล้วก็รอลูกค้ามาซื้อครับก็คือการตัดใบของเรานะครับก็จะมีเลือกใบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าใบล่างไปรูปทรงมันก็จะไม่สวยครับมันก็จะอาจจะงอหรือว่าแข็งหน่อย เราก็จะตัดไล่ขึ้นมาจนถึงข้างบนครับแต่เราจะไม่ได้ตัดยอดของมันใบเล็กๆเราก็จะเหลือไว้เพื่อไว้ตัดรอบถัดไป ก่อนจะถึงมือลูกค้าเราจะตัดผัก เกรด A แล้วก็นำไปใส่ถุง Active Pack ซึ่งวิจัยกับ สวทช ถุงนี้จะเป็นถุงที่หายใจได้ด้วยค่ะ สามารถเก็บผักได้นาน 7 วัน ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าผักเราอ่ะเหมือนเพิ่งออกมาจากต้นตอนนั้นเลยทุกครั้งที่ลูกค้าแกะถุงออกมา ตอนนี้ผักเคียวของเรามีช่องทางการขายคือ Facebook Instagram Twitter Line TikTok เพียงแค่ใส่ a d n o v a t u r e l i f e เข้ามา ก็จะสั่งผักจากเราได้ค่ะ ก็ฝากผักเคียวจากโนวิเทอร์ฟาร์มของเราด้วยนะครับ